เอาพูดทั้งนี้ซะก่อนพอดีกลับมา มาเข้ามาถึงวัด ก็เลยไปมานั่งอยู่ที่กุฏิกุฏิก็ไม่สูงหรอกแค่นี้ล่ะ แค่ที่นั่งอยู่นี่แหละแต่ปูปูกาบไม้เปียกไม้ แล้วหญ้าที่มุงอยู่ข้างบนเนี่ยก็อาศัยกดเวลาฝนตกมาก็อาศัยกดเขาจะไป ซ่อมแซมหาอะไรมามุงให้อาตมาก็ไม่เอา เพราะอาตมาจะตายอยู่แล้ว คิดว่าจะตายแล้วกุฏิหลังนั้น ก็เป็นกุฏิเก่าๆเก่าแสนเก่าบ่มีใครจะไปอยู่ เพราะมันเป็นที่เผาคน ตามบ้านนอกของเขาบ่มีเมมเหมือนกรุงเทพกรุงไทยเราเผากันอยู่ตามลานแผ่นดิน มันที่เผาก็ไม่ห่างไกลแก่กุฏิหลังนั้น อาตมาก็เลยขอกุฏิหลังนั้น เราจังไนก็ต้องตาย แล้วก็ญาติโยมเขาจะไปซ่อมให้ก็ไปเอา อ่า เพราะว่าอาศัยกฎของตัวเองกฎข้างไหวฝน เวลาฝนตกก็อยู่ในกฎเลยซึ่งใดก็แปลว่าเราสิหมดแล้วชีวิตนี่ตัดสินใจลงอย่างนั้นอันนี้ล่ะ เวลามันเป็น ตอนที่เรายังมีประสบเหตุการณ์อยู่อย่างนั้นไฟธาตุของเราบ่มีอาหารเผา เย็นไปหมดในตัวเรานี่แดดแดดเวลา ร้อนร้อนเนี่ยผ้ามีอยู่ที่ไหนเอามาห่อตัวมด พอมันบ่มีไฟเผา มันเย็น เย็นเหมือนกับคนตาย คนที่มันบนลมหายใจนั่นนี่แหละพอไวไฟขาดมันบ่เผาบ่มีแนวเผาบ่มีอาหารเผาเออมีแต่น้ำน้ำมันก็บ่ได้เผาแหละมันไหลออกตามดเออไหลออกทางหูทางตาตา ไปหมด อันนี้แหละพอดีก็เลยเป็นนั่งกุฏิไม่นาน มีคนปรากฏว่าได้ยินเสียงคนมาเรียก บอกว่าลูกถึงเวลาจะทำกิจวัตรแล้ววะท่านเออเพราะพูดอย่างนั้นแหละะบาบลืมการทำอาขวดตาดลานวัด ถึงเป็นอยู่อย่างนั้นก็บ่ได้ทิ่มข้อวัดตัวเองพอพอ พอมีกำลังพอจะสู้ได้อยู่แล้ว ตอนนั้นมันกำลังหนุ่มแน่นอยู่แล้ว พอดีก็เลย ลืนตาขึ้นแล้วก็ลงจากกุฏิเล้น้อยนั่นดูหา มองหาทางไหนก็ไม่เห็นคนที่มาลองเรียกมันบงมองไปที่กุฏิครูบาอาจารย์ก็ บางองค์ก็เดินจงกรมอยู่บางองค์ก็เข้าพักผ่อนเสียงอะไรก็ไม่ได้ยิน พอเสียงอะไรไม่ได้ยินมาก็เลยใครมันร้องเรียกเราเนาะว่าี๋ยวบัดนี้ก็เลยมองดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์ พอดีพระอาทิตย์ตั้งหัว พอดีตอนที่ลงมาเพราะแสงตาถูกพระอาทิตย์เท่านั้นละ่ะก็หน้ามืดตาลายขึ้นเลยดินเวียนเข้าไปแผ่นดินทั้งแผ่นก็วนไปมุดเลยบาดนี้ อ่า พอดีมีอาการวินเวียนขึ้นมาแล้วก็เลย ไปล้มนอนลงที่กุฏิล้มนอนลงก็ยังไม่หายการวินเวียนก็ยังนับวันแน่นแน่นแน่นเข้าไป หันใจตีบใจตันเข้าไปว่านี้ อ่า มองเบิงวิญญาณอยู่ที่ตัวเจ้าของเองก็ค่อยหันใจน้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าเวลาเราวิญญาณของเราจะออกจากธาตุนีนักมหาหนัก นักปานกันกับภูเขาเท่าไรลูกมาหมดอยู่ในตัวเรา เวลาวิญญาณมันจะคอยออกหนีจากร่างกายตัวนี้ อาตมาพิจารณาอยู่ก็น้อยเข้าน้อยเข้า เท่าเม็ดหินเม็ดทรายเข้าไป พอดีมันหลุดออกจากร่างตัวนี้ไป เบามหาเบา ถ้าธรรมดาคันเป็นตายอยากตายอยู่วัดวันยังคำหรอมันมันมันเบา อ่ามันเบาบ่มีอะไรเป็น เครื่องผูกพันทักสิ่งจักอย่าง เบาเบาเนี่ย เบากายบ้าน เพราะมันถอดออกจากร่างกายแหละเป็นเป็นเป็นกายทิพย์หรออืม ถ้าเป็นเป็นกายทิพย์แล้วเบามหาเบาวันพูดง่ายๆก็อยากตายอยู่ตลอดวันยังคำเพราะมันเบา เออเพราะมันมันหนักมาแล้วมาถูกของเบามันก็เลยอาดีอกดีใจบ่มีความสุขเศร้าโศกาอะไรจักอย่างเลยหิวหายหิวอาหารยี่สิบแปดวันก็ยังบ่หิวบ่หอยเลยกำลังก็จะเสริมเติมมาจากไหน พอถึงขนาดนั้นละ่ะพอกายไปเป็นกายทิพย์แล้วมีครูบาอาจารย์ผ่านมา ผ่านมาหลายเลยหลายก็พี่น้องเรานั่งอยู่นี่ เดินเป็นแถวมาหา ก็เลยมาสักส่วนอาตมา จะไปเที่ยวเมียงสวรรค์ไหมว่าท่านท่านบอกโอ้ยอาตมาก็เลยบอกว่า โอ้ยอ่าก้าวกับผมก็อยากไปอยู่แล้วบนหาอยู่แล้วว่ะอ่าเขาว่าไปเที่ยวเมืองสวรรค์นี่ก็ไป อาตมาก็เลยรับปากกับท่าน เออ ท่านจะยังท่านครูบาอาจารย์จะขึ้นพระพระเ่ยวที่ยังสวรรค์ก็ ผมก็ยังอยากเห็นอยู่แล้วอ่ะ มันมาทนทุกข์ทรกรรมอยู่นี้ก็นานแล้วอ่ะอยากไปเห็นของแท้ของจริงมันมีไหมอยู่ในเมืองสวรรค์ท่านก็เลยสักส่วนอ้าวาท่านก็ไปด้วยด้วยกันเลยพราะว่าอย่างนั้นท่านก็เดินขึ้นอากาศ โตก็เบา อาตมาก็ตามหลังครูบาอาจารย์ที่ได้หลายนะขึ้นตามหลังท่านไป พอขึ้นไปตามหลังแล้วบาทนี่ไปเห็นพวกวิมานของเทวบุตรเทวดา สั้นที่หนึ่งก็พี่น้องคนที่ทำบุญให้ทาน ไปเกิดอยู่ตรงนั้น คนที่ทำบุญ ไปถึงสั้นที่หนึ่งก็เห็นที่บอกเทวบุตร เทวดา มีแต่คนสวยๆงามๆอ่าเบิ่งหน้าตาในอ่าบ่เหมือนพวกมนุษย์เราธรรมดา เออเพื่อนุษย์เราธรรมดาเนี่ยยังรูปรูปอันนั้นเป็นรูป สวยอันเดียวกันหมด อ่านี่แหละพอหนึ่งขึ้นไปสั้นหนึ่งก็ขึ้นไปสั้นสองอีก ก็เหมือนกันสวยขึ้นไปเรื่อยมีแต่ของงามๆสวยๆขึ้นไปขึ้นเ่นหอดสั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกคงจะบทบุญวาสนาอาตมาแค่นั้นที่สั่งบารมีมา ไปถึงขั้นนั้นก็เลยสุด สุดอยู่ในสั้นนั้น พอไปถึงสั้นนั่นแหละบาทนี่โอ้ยไปถึงสั้นนั่นล่ะ ไปถูกอาหารทิพย์เขา อาหารทิพย์คืออะไร คืออาหารที่เขาทำบุญให้ทาน เขาสร้างบารมีไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์ เลยไปถืออาของทิพย์เขาอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าร่างกาย หรือกำลังนี่จะมันมาจากไหนบ่มีความหิวความโหยจากอย่างเลย ไปถือของหอม หอมมีวัตถุรสชาด ว่าบ่ได้ทานยากหรอแม่เอ้ยไปถูกของทิพย์เลยอิ่มแล้ว เอออิ่ม เต็มท้อง เต็มใจ เต็มหัวใจเราบ่มีความหิวกลุ่มหัวใจสักอย่าง ความโศกเศร้าโศกาก็ไม่มีเออนี่แหละไปถึงสั้นนั้นแล้ว พอไปถึงแล้วอาตมาก็ดูสมไปแล้วเพราะสมไปสมไป ก็เลี้ยวเหลียวลงมามนุษย์โลกเราจะจะเป็นมนุษย์โลกหรืออย่างไรกัน มาเห็นพวกสัตว์นรกมันลงโตนอยู่นารก แต่ละหน่วยละหน่วยเนี่ยโอ้ย พวกสัตว์นรกมันลงอ่ะลงเต้นเล่นกันอยู่ ส่วนหน่วยของพระเนนมีอยู่สามหน่วยยาวๆ ใหญ่ยาวจนสุดแสงตาอายาวไปทางตะวันทางอาทิตย์ใต้สามลูกใหญ่ๆละ นารกของพระเนนก็ดี ลาวเหล็กเท่าเราตาเนี่ยผ้าพิสุสามเณรผ้าจะเนนเลยละ่ะ เออที่ไปตกนรกอยู่ตรงนั้น เออพักกันลงเต้นอยู่ในนรกนั้นอันนี้พอเหลียวเห็นอย่างนั้น พระเนนองค์นั้น คนนั้น มันสร้างมาแล้วบารมีแบบนั้นมันพวกมนุษย์และกับ พวกสัตว์ตลกกับพวกเทวบุตรเทวดาเนี่ย เขารู้จักบาปบุญของกัน พวกสัตว์นรกก็รู้จักบุญที่เทพบุตรเทวดาสร้าง พวกที่เทพบุตร เทวดาก็รู้จักสัตว์นรกสร้างมากับมันที่เขาสร้างมานั้นยังไงนยังไงนยังไงนยังไงนพวกนี้รู้จักบาปจากบุญของกันจากจากอนิสงส์การสร้างบารมี เวลาสัตว์นรกโผล่หัวขึ้นมาเนี่ย เวลา มันสลบล่มสลบตายมันเวลาให้มันจังหวะ พวกสัตว์นรกเลยมีพอที่จะมาตั้งจัดจะอธิษฐาน ท้องตัวได้พักกันประนมมือกัน แหนหน้าขึ้นหาสู่เมืองสวรรค์ยอมือแล้วก็อธิษฐานอ่าความอธิษฐานของเขาไปอยู่ตรงนั้น รู้จัก เวลาเขาอธิษฐานเขาก็บอกว่าว่า ข้าพระเจ้าได้มาทนทุกข์ทรกรรมอยู่นรกนี้ เพราะข้าพระเจ้าได้ทำบาปทำกรรมนานานานานไว้ข้าพระเจ้าจึงได้มาตกนรกด้วยนี่ ตกทรมานอยู่เดี๋ยวนี้ สลบล่มสลบตายอยู่นี่ แต่ไม่ตาย แต่สลบอยู่อย่างนั้นพินความพินหงายอยู่เวลามันปล่อยสัตว์นรกปล่อยให้อธิษฐานต่อพวกเทวบุตรเทวดานี่ก็ เวลาเขาปล่อยก็ปล่อยให้ขึ้นมาได้ า ยกมือกัน ยกประนมมือแล้ว ส่วนที่กรรมที่เขาทำไว้เนี่ย ส่วนหัวของเขาเนี่ยเป็นหัวสัตว์นั้นที่เขาประหารไว้นั่นที่เขาทำไว้ ส่วนตัวของเขานั้นเป็นตัวมนุษย์เหมือนกับกับเรา มีแข้งขาบุตีนมือเหมือนกัน แต่ส่วนหัวเนี่ยเป็นเป็นกรรมของสัตว์ที่เขาทำไว้ อันนี้แหละ เวลาเขาอธิษฐานว่าข้าพเจ้าได้มาตกนรกอยู่นี่ ที่ได้ทนทุกข์ทรมานข้าพเจ้าได้ทำบาปทำกรรมไว้มาทนทุกข์ลกรรมชาติหน้าต่อไปข้าพเจ้าจะเลยไม่จะมาไม่มาทำกรรมอันนี้ เพราะมันทุกข์ทรมานแสนทรมานสลบล่มสลบตายอยู่ จะไปสร้างนามทำกุศลรักษาศีลเจริญเมตตาคือ พวกเทวบุตรเทวดา พวกหนึ่งจากกัน เออเลยขอพรจากเทวุฒเทวดาพวกนี้เพราะว่าเทวุฒเทวดาองค์ไหนที่ทำบุญอะไรกันเขาหู้จักกันมด รู้จักกันมดอันนี้ล่ะฉะนั้นพวกอาตมาไปอยู่ตรงนั้น เวลานั้นเขารู้จักเวลาเขาอ่าสัตว์นรกแต่ละตัวละตัวนี่ที่มันตกอยู่ในโลกมัน มันสร้างกรรมนั้นนั้นมาก็รู้จัก เนี่ยไปรู้จักของเขานำเขาอยู่ตอนนั้น อันนี้แหละ มาเห็นพี่น้องญาติโยมเราทำบุญวันนี้ ถ้าจะเป็นคือจะจะมาสลบล่มสลบตายไปตอนนั้น บุญกุศลนี่ต้องอได้แน่นอน ต้องเป็นสมบัติของพี่น้องเราทุกคนทุกคน ถ้ามันเป็นเหมือนอาตมาที่ไปเห็นนั้น ถึงไม่ไม่เป็นก็อาตมาขอรับบาปตอนนี้เออถ้ามันเป็นบาปก็จะให้อาตมาคนเดียวสิรับ บ่ให้พี่น้องเราได้รับบาปรับกรรม แต่อามาไปเห็นแล้วก็ฟูมใจขึ้นกัน โอ้ คนที่สร้างบารมีนี่เราไปไปไปกินอาหารทิพย์ของเขา อาหารทิพย์ของเขาก็คือ พี่น้องเราบริจาคกกันมา มีหวานข้าวอะไรสิ่งที่ปราณีตสิ่งที่มีรสชาติไปคอยรับเราอยู่ตรงนั้นอ่านี่แหละเป็นอย่างนั้น อันนี้แหละจะมากับมองดูพี่น้องญาติโยมญาพวกเขาสร้างบารมีมามีแต่คนสวยๆงามๆส่วนมากที่สุดคือผู้หญิงมากที่สุดอยู่ตรงนั้น เออ อยู่ในเมืองสวรรค์นั้น ผู้ชายในน้อยที่สุด เออผู้ชายในเพราะเขาเพราะจะเขาไปที่ไหนกันหมด หรือเขาอ่า อ่าไปเล่นกันอยู่ที่ไหนนี่แหละแต่ส่วนส่วนมากนี่เป็นนามของผู้ชายน้อย เออ นี่แหละ พอดีอามาก็มองไปมองมาเบิงในเมืองสวรรค์แล้วจนบางหน่วยนี่สัตว์นรกโตนลงไปนี่ แดงมัดทั้งตัวเลย อืม แดงเหมือนจากฐานฟืนฐานไฟนี่ เออ นี่แหละเป็นอย่างนั้นอืมอ่า แต่ว่าหน่วยของพระนี่ ผ้ามีอยู่สามหน่วยใหญ่ๆเลย แต่ของผ้าแต่แต่ของอื่นก็เป็นจะเป็นของพระของไงล่ะมันเป็นสัตว์นรกที่โจนกันอยู่อย่างนั้นอาตมาจะโจนจนพี่น้องกับคุณอยากจะสนใจว่าต้นนิ้วนั้นมีไหมวะแต่ว่ามีภาพให้อาตมาเห็นอยู่แล้ว นรกตัวนั้น มากแสนมากตัวนั้นก็ดีบ่ใส่น้อย สัตว์นรกไปอ่าเล่นอยู่ตรงนั้น สนุกได้ไม่ออก สนุกมากที่สุดมันหมู่มาก นรก ตัวนี้ก็หมู่มากจะมันผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้ล่ะเล่นกันอยู่เต็มเต็มที่เลยแหละมัหน่วยนี้ก็มากพอพอสมควร แต่จะไปเปียดฝาผนังไม่ได้ ถ้าสัตว์นรกไปแปะเอาหลังไปแปะหนังฝาผนังในใหม่เลย มันเป็นแทนรักเล็กแดงตัวนั้นแต่ว่าไม่ก็ไม่ตายสลบล่มสลบตายอยู่อย่างนั้นล่ะ ถ้าขึ้นไปได้ก็ถึงเพราะต้นนิ้วนั่นอยู่กลาง อยู่กลางนรก มีสัตว์นรกก็เพียงแต่บืนขึ้นมาในในในในตรงกลางนั่นแหละมันขึ้นไป ก็มีเหมือนทั้งว่า มีสุนัขไล่กัดแห่นเหมือนกัน แต่ว่าสุนัขกันมันเป็นไม่เป็นสุนัขธรรมดาของพวกเราตัวสุนัขนี่หลวงตาก็จะบรรยายให้ฟัง แต่อีแรกอีกาเนี่ยก็มี เวลาสัตว์นรกมันเบินขึ้นไปหนามนิ้วเนี่ยมันก็สวกลงมาทั้งที่สัตว์นรกเบินขึ้นไป สุนัขอะไรกัดกระบืนล่มเดินตายเลือดไหลอาบตัวอาบเนื้ออาบกายอยู่ พวกนี้ก็ดี ขึ้นไปข้างบนนินแรงอีกาสับหัวลง สู้ไปไว้ก็ตกโตนลงนรก อันนี้ตัวนี้ จะเป็นจริงหรือไม่จริง แล้วมันฝันเป็นอย่างนั้น สลบล่มสลบตายเป็นอย่างนั้น บาทนี่พอดี อีแรงอีกากับมันใจอื่นไก่กรรมของเขาที่ทำไว้นะครับนำสังหารเขา สุนัขครับก็เป็นกรรมของเขานั่นแหละที่เขาทำไว้นะนำสังหารเขานำกัดนำแหนเขา อันนี้ล่ะ เวลาทหารพยกรรม เปียวสัตว์นรกมา เขาลากเขาแก่เขาทุบเขาตีมา อาบเลือดอาบยางมาเออลี่นของเขาออกปรากฏว่าคาศอกคาแขนในเวลาเขาผูกเขาตีเขาดึงมาพอดีมาถึงจ่ายมพิบาลสัตว์นรกต้องเคารพที่สุดบ่มีก็ดุกกระเดกเลย กิริยามารยาทอ่าบ่มีเปลี่ยนแปลแปลว่าขนาดมาถึงจานรกแล้ว ปานกับสัตว์นรกตัวนั้นบ่มีหายบ่หายใจบ่มีกระดุกกระดิกเลย เขาหลับเขาตีมามาถึงตัวจางยมพิบัติเพราะจางยมพิบัติถามว่าท่านเธอทำกรรมนั้นมาใช่ไหมใช่ แต่ท่านกรรมนั้นมาใช่ไหมใช่จางยมพิบาลถามวัตถุกรรมข้าวจางยมพิบาลก็บอกว่าเออ เธอสร้างบารมีมาอ่าสมบูรณ์แบบแล้ว เต็มอัตราของท่านแล้วที่ท่านได้อุตส่าห์พยายามสร้างบารมีมา ขอให้เธอไป รับสมบัติของเธอซะ เพราะว่าอาจารย์ยมิบาลตัดสินแล้ว สัตว์นรกตัวนั้นบรได้บังคับเนี่ยวิ่งลงไปโตนนรกตัวเอง เออตัวส่วนเป็นพระนี่ ถ้าตัดสินแล้วก็ ไปถึงนั่นต้องเปี้ยงผ้ากาสวพัดนี่หรอลงเลยแต่ส่วนผ้านี่ไม่เอาลงไม่ได้อันนี้แหละอามันเป็นยังไงกับไอ้อัตมารับบาปคนเดียวซะที่ในพูดในวันนี้ คือมันเห็นมาอย่างนั้นก็เลยมาอาอยากจะพูดให้ญาติโยมได้ฟัง การที่มันสลบล่มสลบตายไปครั้งครั้งนั้น แต่นี่รัดอ่ารัดมาก ถ้าเราพูดตั้งแต่ต้นมา ยาวแสนยาว เงยอาตมาก็ได้จับตอนนี้แต่บาทนี่อาตมาก็เลยพอเห็นตัวนั้นแล้ว เห็นพวกสัตว์นรกแล้ว ไปเห็นวิมานหลังหนึ่ง ใหญ่โตพอสมควรวิมานหลังนั้น แล้วพอได้ไปดูแล้ว อาตมาก็เลยว่าโอ้วิมานหลังนี้ทำไมไม่มีเทวบุตรเทวดาอยู่ อาศัยอาพวกเทวบุตร เทวดาเขาก็เลยบอกว่า โอ้ว่าจะ เจ้าของเขานั่น ลงไปเล่นเมืองมนุษย์ ตอนเช้านี่ ตอนเย็นเขาก็จะขึ้นมา อาเจ้าของของเขานะเขาลงไปเล่นเมืองมนุษย์ด้วยไปเล่นที่เมืองมนุษย์ พอดีเขาพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็เรามองหาพวกเทวุฒเทวดามองหาคนนั้น ก็เลยพอดีเขามองเห็นแล้วก็ เขาก็เลยเรียกอาตมามาดูน้านะคนที่เขาเป็นเจ้าของว่าสินคนที่เขาเป็นเทมเป็นเจ้าของเขาลงไปเช้านี้ เขาลงไปเล่นเมืองมนุษย์ ตอนเย็นเขาก็จะขึ้นมา อาตมาก็เลยมองลงไปตามเขา พอดีมองลงไปแล้วก็เห็นคนนั้น แต่คนนั้นเคยรู้จักกันนี่ ตอนอคนนั่นอยู่ที่ไหน อยู่ที่นครพนม อยู่บ้านขามเถาเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไปอยู่ที่บ้านขามเถาตอนนั่นหลวงปู่ศรีไปจำพรรษาอยู่ตรงนั้น หลวงปู่ศรีมหาวิโรธวัดป่ากุง พี่น้องเคยได้ยินไหม วัดป่ากุงร้อยเอ็ดที่สร้างเจดีย์ใหญ่ ๆ อยู่ผาน้ำย่อย เห็นกันมั่งจะคนไหมอยู่ตรงนี้ นั่นละ่ะ หลวงปู่ศรีองค์นั่นละ่ะจำภาษาอยู่ที่นั่น ปีนั่นล่ะก็เลย คนที่ว่าลงมาเล่นเมืองมนุษย์คืออคนนั่นเคยเป็นอดีตกำนัน อดีตกำนันคือกำนันพมเรามีหมักสตางพอที่จะพาพี่น้องสร้างสลาหลังนั้น เราก็เลยหาเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็ให้พี่น้องพระญาติโยมในหมู่บ้านนั้นช่วยออกแรงกัน ส่วนอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เป็นของพ่อพ่อใหญ่กำนันคนนั้น แต่แม่บ้านของคนนั้นแม่ซื้อว่าบุญมาไม่ออกบุญมา แต่ว่าส่วนพ่อบ้านคือพ่อใหญ่พ่อใหญ่พมพ่อใหญ่กำนันพมแต่อาจจะมาปีนั้นได้มาสลองสลาร่วมอยู่สลาหลังนั้น ได้มาหาท่านหลวงพ่อศรีมหาวิโร ได้มาสลองสลากับท่านอยู่ อาจะมาก็เลยถาม นั่นพ่อออกกำนันพมก็แม่ยายกับมาแม่ยายบุญมา เออ นั่นละ่ะ เขาบอกว่างั้นพวกเทวดานั้นละจะของ ลงไปเช้านี่ ไปแต่ตอนไปตอนเช้าลงไปเศร้านี่ ตอนเย็นๆเขาก็ขึ้นมาละ่ะรถพูดกันอย่างนั้นอ่าพวกเทวบุตรอ่ะตอนเย็นเขาก็ที่ขึ้นมาเขาหาพิมานของเขาเอาตมาเรยมาคิดดูแล้วว่าเออสลาหลังนั้นอาจจะว่าทางนี้ก็ได้ไปสลองอยู่แล้วหลวงปู่เขาเสร็จ สร้างถวายหลวงปู่ศรี ท่านหลวงปู่ศรีไปจำพรรษาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้หลวงตอนนั้น หลวงปู่ศรีก็อยู่ที่นั่นเออศาลาหลังนั้นละ่ะมาเป็นวิมานคอยเขาอยู่ตรงนี้ท่านวันนี้อาจจะมาเลยมาย้อนถามอีกพระใหกำนันก็อายุประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้ว อาตมาก็เลยอกทำไมจะว่าไปเช้านี้ตอนเย็นจะขึ้นมา อาตมาก็เลยถาม อาตมาว่าไว้ถาม พวกเทวบุตรเทวาเมืองสวรรค์ในวันหนึ่ง นานไปไหนวันหนึ่งอาตมาก็เลยถามเขาก็เลยบอกว่าวันเมืองวันหนึ่งของเมืองสวรรค์ร้อยปีมนุษย์เราเป็นวันหนึ่งของเมืองสวรรค์เขาก็เลยตอบมาอย่างนั้นแต่พ่อใหญ่กำนันนี่ยังบ่ทันถึงร้อยปีอ่านี่ อันนี้แหละเขาบอกว่าร้อยปีไปถึง เป็นวันหนึ่งของเมืองสวรรค์ คันพวกเราได้ไปอยู่จักสองสามวันนี่โอ้จะสิวายไหนละสิคือ ทอดเมืองกรุงเทพกับประจักหรอก คนเคยขายของขายอ่า อ่าเคยอ่ามีเงินมีทองกระยันเงินเฮียเงินหาย เออนี่แหละอันนี้แหละที่หลวงตาได้บันอ่าได้ไปเห็นมาจะเป็นของจริงหรือเป็นยังไงก็ตาม แค่มันเห็นมาอย่างนั้นหลวงตาก็เลยอยากพูดให้พี่น้องเราฟัง จะเป็นคำจริงหรือเป็นคำเท็จอาตมาขอรับผิดคนเดียวเออนี่นะแต่ว่าส่วนอาตมานี่ชีวิตที่ยังอยู่ผ่าขาสวัสดิ์พัดได้ตลอดทุกวันนี้ก็เพราะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ให้เป็นทคกิพิยานจึงเป็นทคกิพิยานในหัวใจของตัวเอง ยังสิดายสมบัติอันนี้อยู่แล้ว ถ้าอาตมาบ้านนี่อาตมาจะกล่าวลง เวลาเอาละพอสมควรจะกล่าวลง เวลาจะลงจากเมืองสวรรค์ ปรากฏว่าไม่บริเอาผ้าไปผ้าสามผืน คือผ้าไตสามผืนนั่นแหละจีวรผืนหนึ่งสังคาผืนหนึ่งผ้าสบงผืนหนึ่งเป็นผ้าคลอง คิดว่าเป็นจะเป็นวันใหม่ ย่านผ้าในล่วงลาตีเป็นวันใหม่ เราจะเป็นเป็นเป็นโทษตามพระวินัย ว่าเราไม่ได้ถือผ้าไป ตอนที่อาตมาสลบไปนั้นผ้า มีแต่ผ้าอาศัยเท่านั้น ติดตัวไป ติดตัวตอนสลบพอดีก็เลย ย่านผ้าของตัวเองในเป็นวันใหม่ล่วงลาตี ย่านเป็นโทษตามพระวินัย ก็เลยขอลาจากผู้บาอาจารย์พอดี กล่าวากล่าวให้ท่านฟังว่ากับผมไม่ได้เอาผ้า สังขามาสาจีวรผ้าใจทั้งสามพื้นกับผมจะได้ลงกับไปสู่เอาเอาไปหาผ้าด้านผ้าลวงราตีแล้วมาก็เลยยกมือ ขอลาคููบาอาจารย์ท่านก็ยกหันหน้ามา ยกมือรับรับกันทุกองแล้วกัน อาตมาก็เลยพอดีหันหน้าลงมา พอหันหน้าลงมาเดินลงมาจากเมืองสวรรค์ ลงมาก้าวเดียวท่านนั่นละความเหม็นก็จะมาจากไหน ความเหม็นความกุย ความขาวอ่าปรากฏว่าเดินลงมาเนี่ยเหม็นมหาเหม็นเลยอ่ากุยมหากุยข้าวมหาข้าวโอ้กันมาก็คิดว่าเมืองสวรรค์นี่ พวกอยู่เมืองสวรรค์นี่ พวกเทวบุตรเทวราเนี่ยเพราะเขาไม่อยากลงมามนุษย์โลกเรา เพราะว่าจะก้าวลงมาขาเดียวเท่าก้าวเดียวเท่านั้นอ่ยงพวมเหม็นจะมาจากไหนอาตมาก็เลยพยายามต่อสู้เหม็นลงมา ลงมาจนพ่อบาปกรรมลงเรา มันดึงดึงลงมาอยู่แล้วพอดีเข้ามาร่างอาวิญญาณของเราเข้ามาในร่างตัวนี้ พอดีเข้ามาในร่างตัวนี้ร่างตัวนี้มันมีอะไรไหมมีแต่ซากของตายอยู่ตรงนี้ เออเก็บมาใส่นี่ตั้งแต่วันเรารู้จากภาษาคนซากหมูซากเป็ดซากไก่มาทิ้งอยู่ตรงนี้ซากสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อยู่ในมาวางไว้ในร่างกายตัวนี้บาดนี่วิญญาณของเรากลับขึ้นมาสู่ฐานเดิม มาเข้าในร่างกายของเราเนี่ยเวลามันเข้ามานี่ก็หนักมหาหนักบาดนี่หนักเหมือนกับเวลาเราออกไปปานกันกับเราอะไร หนักแสนหนักเวลามันเข้าเข้าขึ้นมาหาล่างตัวนี้เมื่อเราจะนกยกขาขึ้นมาหรือเราจำลืนตาขึ้นพยายามอยู่ตั้งนานแสนนานยังมองตาเห็นอ่าอาเมินตาขึ้นมาได้เพราะเมินตาก้นได้เวลาเราจะนกขายกแขนขึ้นได้นี่กรรมจรยังมันเดินยังไม่เป็นปกติ เมื่อมันเบินปิดเต็มปกติมันแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ พอลุกขึ้นมาได้ก็นั่ง มาพิจารณาโอ้ร่างกายของดูในร่างในกายคนสักของนี่เบิงมันผ้าที่เรานุ่งอยู่ เหมือนกับเราเอาไปซุปน้ำมันเปียกไปหมดในในในผ้าของเราพอดีนั้นเราอาตมาก็เลยลงไปฮะสำละร่างกายอาบ น้ำเรียบร้อยแล้ว พนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็ได้ยินเสียงลังคังของครูบาอาจารย์ตีขึ้น พอลังคังในเตียนเพี่ยวจะให้ มีระบบการอาขวดลานวัด ประมาณบ่ายสาม บ่ายสามมีการขวดลานวัด ก็ได้ยินเสียงลังคังตีขึ้น พอดีอาตมาก็เลยผัดผ้าแล้วก็จับไม่ขวดปานนี้ความหิวความหอยก็ไม่มีความเหนื่อยความอะไรก็ไม่มี ปรากฏว่ามันมีกำลังมาเหมือนอย่างเราทานข้าวอยู่ทุกวันก็จะมีกำลังมากขึ้นขนาดนั้นก็เลยกวดตาดออกไป ในลานวัดพอดีไปถึงหลวงปู่สม ท่านก็เลยมองหน้าจะมา แต่ทุกวันนั้นมองหน้าจะมาก็ไม่ติตทุกองค์ พอเห็นหน้าหูหน้าตาอาตมาออก ท่านก็ หูหน้าหูหน้าตา ท่านก็ตกวิตกวิจารไปทำกัน วันนั้นหลวงปู่สมท่านก็มองหน้าจะมา ท่านก็บอกว่า เอ๊ะวันนี้คือแปลก เหลือบางสีหน้าสีตาของท่านโมเป็นคนธรรมดาแหละนี่คือโมเห็นเหมือนเหมือนอย่างทุกวันเหมือนบางอะไรกับหน้าซื่อหน้าบาน อาจะมากับเลยกราบเรียนท่านโอ้ยก้าวกับผมลงมาจากเมืองสวรรค์ ขึ้นไปเมืองสวรรค์เพิ่งลงมานี้ พระหลวงพ่อสิงห์ทองก็ปวดลานวัดมาใกล้ๆกัน ท่านก็เลยพ่อพูดอาตมาพูดอย่างนั้นแล้ว ท่านก็เลยพูดขึ้นอีกมันลายบ้าาจา์พูดว่า มันไม่ได้ทานอาหารตั้งยี่สิบแปดวันท่านว่าอาตมาในลายบ้าก็เลยอาตมาก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะครูอาจารย์ พูดอย่างนั้นอาตมาก็ขวดลานวัดไปจนเสร็จ พราะกวดลานวัดเสร็จแล้วบาดนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เออหมู่พวกคณะ ก็เลยไปหาอันตมาที่อยู่กุฏิหลังนั้น เลยไปถาม เป็นไงว่าไปเมืองสวรรค์เป็นยังไงยังไงกัน เดี๋ยวเบิ่งวันนี้คือบ่มีหน้าหูหน้าตา เหมือนกับคนบ่เป็นอะไรสักอย่างผููบาอาจารย์ก็เลยไปถามพอดีก็เลยให้เว้าประวัติให้ฟังพอเว้าไปเอาพูดไปไม่นาน หลวงตาทิ้งซองก็ไปละบาทผู้ันวาลายบาท ก็เดินไปหาพอเดินเข้าไปหาแล้วก็จะมากำลังพูดเราประวัติให้ฟัง ให้ครูบาอาจารย์ที่ไปก่อนฟังพอท่านไปถึงแล้วก็บอกว่าหยุดหยุดหยุดหยุดตัวท่าน ให้พูดอีกใหม่สักขนาดเริ่ม แต่ต้นมาว่าท่านผู้ันวาลายบาทก็เลยพูดอะไรให้ท่านฟังอีกไม่นานอีกละบาทนี่